ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ทั้งดักไขมันเพื่อผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด ไขมันอุดตันท่อ นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสตรีทฟู้ดเมืองไทย เพราะร้านอาหารริมทางส่วนใหญ่ มักทิ้งน้ำเสียจากการล้างภาชนะลงท่อระบายน้ำ โดยไม่มีตัวช่วยกำจัดเศษอาหารและไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนทิ้งครับ ส่งผลให้เกิดขยะอุดตันและระบายน้ำไม่ได้ ซึ่งหากยังไม่แก้ไขปัญหานี้ อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ครับ ศูนย์ปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หรือ DECC สวทช วิจัยและพัฒนาต้นแบบทั้งดักไขมันแบบมีชั้นกรองพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดรูปแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ เพื่อจัดการและบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตอาหารก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดรวบรวมน้ำเสีย หรือน้ำทิ้ง จากฟู้ดทรัคแต่ละคันเป็นสถานีเดียว ทั้งดักไขมันแบบมีชั้นกรองพิเศษ ติดตั้งบนพื้นดิน และเคลื่อนที่ได้สะดวก วัสดุทำจากสแตนเลสทนทานต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพการกรองและดักจับของเสียได้ดี เหมาะกับธุรกิจขายอาหารเช่นฟู้ดทรัคฟู้ดเทรลเลอร์และยังประยุกต์ใช้ในตลาดชุมชน หรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้อีกด้วย ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวทน โดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน